มาแล้วเยียวยารอบ3เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้าง รับสองเด้งด้วยหรือไม่ สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 11พฤษภาคม2564 นะคะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องนะคะก็มาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาพูดกันในกลุ่มของเกษตรกรนะคะ ชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะ จะได้รับเยียวยาอะไรจาก รัฐบาลบ้างนะคะการจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ทางช่องนะคะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆให้ท่านฟังในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อม ๆ กันเลยค่ะ หลังจากที่ทางรัฐบาลนะคะได้มีมติเห็นชอบนะคะ มาตรการเยียวยาโควิด รอบที่ 3 ออกมานะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะคะ ก็สอบถามกันเข้ามานะคะ ว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนตรงนี้หรือไม่นะคะก็แน่นอนนะคะมีสิทธิ์แน่นอนนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังมาตรการเยียวยารอบที่3นะคะในส่วนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะ ทางทกสนะคะก็ได้ออกมาช่วยเหลือนะคะ ก็คือปล่อยเงินกู้ 10,000 บาทนะคะก็คือมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 นะคะช่วยเกษตรกรและ ลูกจ้างภาคเกษตรค่ะ ซึ่งให้กู้รายละ 10,000 บาทนะคะ ไม่ต้องมีคนค้ำค่ะทำผ่านช่องทางไลน์นะคะ ธนาคารทกสก็พร้อมพักชำระหนี้ให้ด้วยสำหรับการสู้โควิดในรอบนี้ค่ะ มาในส่วนของเงินเยียวยารอบที่ 3 รอบใหม่นี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเช่นกันค่ะ ก็คือได้รับ 2 เด้งเช่นกันนะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม ของเราชนะนะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน 2,000 บาทนะคะ ซึ่งก็จะโอนให้นะคะสัปดาห์ละ 1,000 บาท 2 สัปดาห์นะคะ ถ้าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะ เป็นเกษตรกรและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนด้วยนะคะ เงินในส่วนของเราชนะนะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะก็จะได้รับเงินนะคะในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564จำนวน 1,000 บาทนะคะ และก็วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อีก 1,000 บาทค่ะ และในกลุ่มของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะ ที่อยู่ในกลุ่มของเราชนะนะคะ แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ แต่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับเงิน 2เด้งเช่นกันค่ะก็คือจะได้รับเงินเพิ่มจากเราชนะ 2,000 บาทนะคะ สัปดาห์แรกนะคะในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 1,000 บาทค่ะ และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 อีก 1,000 บาทค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็รอกดยืนยันนะคะเพื่อ พื่อรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 3 อีก 3,000 บาทค่ะ ก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะเงินเด้งแรกก็คือผู้ที่อยู่ในกลุ่มของเราชนะและม .33 เรารักกันนะคะ ที่เพิ่มให้ 2,000 บาทนะคะ ซึ่งจะใช้เงินได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ค่ะ และเงินเด้งที่ 2 นั้นก็คือเงินเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200 บาทนาน 6 เดือน และโครงการคนละครึ่งเฟส 3 นะคะซึ่งจะเริ่มนะคะในเดือนกรกฎาคม2564จนถึงเดือนธัน ันวาคม2564ค่ะ และนี่นะคะก็คือการเยียวยารอบที่ 3 นะคะสำหรับเยียวยาโควิดรอบใหม่นะคะที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนจะได้รับเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ค่ะ